เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณย่าสมัยที่คุณย่ายังเป็นเด็กอยู่เนี่ย บ้านบ้านคุณย่าจะเป็นเรือนไทยนะคะ จะเป็นเรือนไทยที่ติดอยู่ริมน้ำ เรือนไทยตรงนั้นจะมีทั้งหมดสามหลังเรือนไทยของคุณย่าเนี่ย จะอยู่หลังขวาสุดแล้วก็จะมีเรือนกลาง แล้วก็อีกเรือนหนึ่งเรือนที่อยู่ตรงกลางอะค่ะ กับเรือนที่อยู่ทางซ้ายสุด จะเป็นเรือนของคุณหลวงท่านหนึ่งกับคุณหญิงอีกสองท่านนะคะซึ่งยุคของคุณย่าในสมัยนั้นเนี่ย คุณหลวงคุณพระต่างๆ ก็จะมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะเรือนคุณหลวงก็เช่นกัน ซึ่งจะมีภรรยาถึงสองท่านนะซึ่งจะมีเรือนไทยใหญ่เนี่ย เป็นของภรรยาหลวงนะ ส่วนเรือนกลางเนี่ยจะเป็นของอนุภรรยาทุกคนในละแวกนั้นเนี่ย ก็จะเรียกเรือนกลางว่าเรือนลั่นทมครับนะคะเพราะว่าปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้าน อืมอันนี้เป็นที่มาของของเรือนนี้ครับคุณหลวงท่านก็แยกเป็นเรือนใหญ่กับเรือนเล็ก โดยจะมีทางเชื่อมเป็นประตูกลางที่ต้องข้ามธรณีประตูค่ะ โดยปลูกต้นลั่นทมขนาดไว้ทั้งสองข้างนะคะแล้วโปะขึ้นเรือนก็จะแยกเป็นของใครของมัน นะคะแล้วก็คนรับใช้ด้วยที่แยกไว้ให้ภรรยาของท่านเนี่ย เป็นสัดเป็นส่วนซึ่งก็จะมีครัวนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองเรือนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ครับนอกนั้นจะแยกกันทุกอย่าง คือที่ต้องแยกกันแบบนี้นะน้องบี เพราะว่าเรือนใหญ่กับ เรือนเล็กนะ่ะ ไม่ถูกกันนะคะไม่ถูกกัน เป็นธรรมดาเนาะ คุณหลวงท่านไม่อยากให้มีปัญหา ก็เลยทำแบบนี้ ตอนนั้นคุณย่าท่านอายุสิบขวบได้เนี่ย ก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นทำให้ตัวคุณย่าเนี่ยรู้ความเป็นไปของเรือนทั้งสองเรือนคุณย่าท่านเล่าให้เราฟังว่าภรรยาหลวง ซึ่งพี่นะคะขอเรียกว่าคุณใหญ่ละกัน คือท่านมีอายุมากแล้วแต่ท่านมีลูกให้คุณหลวงไม่ได้ ส่วนภรรยาคนที่สองเนี่ย ให้สู้คุณน้อยนะคะซึ่งคุณน้อยมีลูกให้กับหลวงได้อ่ะก็จะมีลูกอยู่ด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายชื่อว่าคุณเล็ก สมัยนั้นน่ะ ในยุคของย่าเนี่ย เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะไว้ผมจุกกันเนาะครับ ซึ่งย่าเนี่ยก็จะไปเล่นกับเด็กคนนี้ทุกวันเลยวิ่งข้ามบ้านกันไปข้ามกันมา ก็วิ่งเล่นกัน แล้วก็เรือนไทยเนี่ยเขาจะติด อยู่กับริมน้ำก็จะมีเปลี่ยนว่ายน้ำเล่นกันบ้าง แล้วยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายังมีการขายของอะน้องวีตามเรือ ที่เรียกว่าเรือเร่เขาจะทำการขายการพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยตามบ้านที่อยู่ติดน้ำ รวมทั้งพระนะคะพระท่านที่จะมาบิณฑบาตเนี่ยก็จะพายเรือมารับบาตรจากญาติโยมด้วยเช่นกันครับท่านนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าคุณย่ากับเด็ก แถวนั้นน่ะนะคะเขาก็เล่นซ่อนแอบกัน ลูกเออคุณเล็กเนี่ย ลูกของน้อยก็มาเล่นด้วย ตามภาษาที่เล่นด้วยกันทุกวันซึ่งมีเล่นกันทั้งหมดเนี่ยห้าคน ยุคของย่าเนี่ย จะเป็นยุคที่มีโอ่งมังกรเนาะโอ่งมังกรน้องวีพอจะรู้ใช่ไหมคะโอ่งมังกรใหญ่ ๆ สมัยก่อนทุกคนเนี่ยพอไปซ่อนเนี่ย ก็จะไปซ่อนตามที่ต่างๆกัน คุณย่าท่านก็ไปซ่อนที่โอ่งมังกรทีนี้เด็กวัดที่มาเล่นด้วยกันสามคนเนี่ยก็มาโป้งแปะเจอกันละรวมทั้งย่าเราด้วยที่โดนเจอแต่ทีนี้คุณย่ากับเด็กที่มาเล่นด้วยกันนะฮะกลับหาคุณเล็กไม่เจอ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ จนคุณย่าเนี่ยต้องวิ่งไปบอกคุณน้อยหาว่าหาคุณเล็กไม่เจอนะคุณเล็กหายไป ทีนี้บ่าวไพร่ก็ออกกันตามหาเป็นการใหญ่เลย ซึ่งตอนนั้นเนี่ย คุณหลวงท่านไม่อยู่ด้วย ท่านไปว่าราชการที่ต่างจังหวัดครับ ซึ่งก็ออกตามหากัน แต่หาเท่าไหร่ก็หาคุณเล็กไม่เจอ ทำยังไงก็หาไม่เจอจนผ่านไปหนึ่งวันละ คุณน้อยก็เริ่มใจเสีย เธอก็ร้องไห้เหมือนจะขาดใจตายอะค่ะเพราะว่าเธอมีลูกคนเดียวครับ เออแล้วลูกก็หายไป จะคิดการอะไรก็ไม่ออก จะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ไม่ได้อ่ะเพราะคุณหลวงท่านไม่อยู่ ครับ ยิ่งถ้าจะไปพึ่งใบบุญของเรือนใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย เพราะว่าเขาเกลียดตนเกลียดมากด้วย เออ ซึ่งถ้าคุณหลวงท่านอยู่อ่ะท่านจะต้องไม่ยอมแน่นอน เพราะว่าท่านก็มีลูกคนเดียวก็คือคุณเล็ก เออแล้วท่านหลงท่านมากด้วย อืปรากฏระหว่างที่ตามหากันทุกคนในเรือนก็เริ่มได้กลิ่นค่ะ กลิ่นมันลอยมาจากทางฝั่งที่เขาวางโอ่งมังกรกัน อืก็เลยเปิดฝาทีละโอ่งทีละโอ่งจนเราได้เจอคุณเล็ก ที่อายุสี่ขวบนะคะเสียชีวิตอยู่ในโอ่ง คือการแอบอะน้องวีแอบแบบเดียวกับคุณย่าของเราเลย ครับ แต่ของคุณย่าเราอ่ะไม่มีฝาปิดไงฮะ แต่คุณเล็กดันมีฝามาปิดไว้ มันทำให้เด็กตัวเล็กๆอะออกมาไม่ได้ซึ่งสมัยก่อนโอ่งมังกรที่เขาไว้ใช้รองน้ำฝนเนี่ยเขาจะไม่มีฝาสังกะสีใช่ไหมคะเหมือนสมัยเนี้ย มันจะเป็นฝาไม้ใหญ่ ๆหนัก ๆ เอาไว้ปิดเมื่อน้ำเต็มโอ่งแล้ว ซึ่งคุณย่าท่เล่าให้ฟังว่า พี่ ๆ ของย่าเนี่ย ที่โตกว่าก็จะพูดกันว่า เป็นเพราะว่าคนรับใช้คนสนิทของคุณใหญ่เนี่ยแหละที่เอาฝาไม้มาปิด เพื่อไม่ให้คุณเล็กเนี่ย ออกมา ครับ ให้คุณเล็กอยู่ในนั้น ออกมาไม่ได้แล้วน้องคิดดูว่าคุณเล็กแกเป็นเด็กอายุแค่สี่ขวบอะเออ แกคงจะเปิดฝาไม้ไม่ไหวอ่ะอืม คือดันแล้วไม่ไหวอ่ะอืม มันก็เลยทำให้ขาดอากาศหายใจ แล้วก็ชินอยู่ในนั้นนะคะอทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยเมื่อคุณเล็กเสียเนี่ย มันก็ต้องมีจดหมายที่คุณน้อยท่านเขียนเนี่ยเพื่อจะไปแจ้งไปบอกให้คุณหลวงทราบ ก็วานคนรับใช้ให้พายเรือนะคะยุคนั้นจะเป็นยุคพายเรือไปหาคุณหลวงทันทีว่า ลูกเนี่ยเสียแล้วนะ อืทางคุณทวดทางบ้านเรานะคะ เพราะว่าเป็นเรือนไทยติดกัน คุณทวดของเราเนี่ย ก็บอกว่า พวกเราเนี่ยต้องทำการจัดการศพให้กับคุณเล็กนะ เออซึ่งทางคุณทวดเนี่ย ของบ้านเราจะเป็นเจ้าภาพให้ ครับ แต่ทางคุณใหญ่ไม่ยอมค่ะท่านไม่ยอมให้จัดงานศพอนุญาตได้แค่ทำพิธี เล็กๆเท่านั้นแบบเงียบๆทางศาสนาพอพอประมาณ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครับ แล้วก็เอ่ยปากกับคุณน้อย รวมทั้งทวดเราด้วยนะฮะว่าน้อย ฉันไม่ยอมให้เธอจัดงานศพคุณเล็กนะ พราะแล้วตอนนี้คุณหลวงท่านไม่อยู่ มันจึงเป็นสิทธิ์ขาดของฉันแต่เพียงผู้เดียว จะทำยังไงก็ได้ แต่ไม่ให้มีงานศพติดขาดโอ้โห คุณน้อยฟังก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเนาะแล้วคุณใหญ่ก็ไม่ยอมที่จะแจ้งข่าวให้คุณหลวงรู้ด้วยไม่ยอมเลยทีนี้คุณน้อยเธอก็ไม่ยอมเหมือนกัน จะทำยังไง เพราะว่าลูกทั้งคนคุณหลวงต้องรู้ จะได้รีบกลับมาบ้านให้เร็วที่สุดคุณน้อยก็เลยบอกให้ชิดเนี่ยที่เป็นคนรับใช้คนสนิทของคุณหลวงอ่ะ แล้วก็มีเมียเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่เรือนคุณน้อยเนี่ย ช่วยนำจดหมายเนี่ย สมัยก่อนนะคะ เขียนจดหมายกันนะใส่ซอง ใส่ซองผ้าส่งไปให้คุณหลวงครับเอ่อทันทีอ่าให้ถึงมือนะโดยแอบพายเรือไปตอนกลางคืน เพื่ออย่างน้อยเนี่ย คุณหลวงเนี่ย จะได้มาดูหน้าลูกก่อนที่จะทำพิธี ปรากฏอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ละสองอาทิตย์ผ่านไปก็ละไอ้ชิดไม่กลับมาน้องวีครับ ไม่กลับมาส่งข่าวอะไรเลย ชิดหายไปคุณน้อยเธอก็เศร้า เพราะเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอ้ครั้นจะไปหาคุณหลวงเอง คุณใหญ่เธอก็จับตาดูทุกฝีก้าว ครับ คุณน้อยเธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอ รอให้คุณหลวงกลับมา แต่คุณหลวงอะฮะก็ไม่กลับมาสักที จนกระทั่งเธอเนี่ยตรอมใจ ข้าวปลาก็ไม่กินมไม่หลับไม่นอน เอาแต่นั่งมือครับ กลายเป็นว่าคุณหลวงเนี่ยไม่กลับมาเป็นเดือน ทางฝั่งบ้านคุณย่าก็คิดแล้วว่า ถ้าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าคุณหลวงจะต้องไม่รู้เรื่องที่คุณเล็กเสียชีวิตอย่างแน่นอน ไม่งั้นกับคุณหลวงต้องรีบกลับมาบ้านถูกไหมคะเออแล้วชิดล่ะ เกิดอะไรขึ้นกับชิด เพราะชิดก็ไม่กลับมาเช่นกัน คุณน้อยก็เริ่มป่วย เริ่มป่วยหนักขึ้นหนักขึ้น เพราะเธอไม่ยอมทำอะไรเลยอะค่ะเอาแต่นั่งร้องไห้ ในที่สุด คุณน้อยก็ตรอมใจ ทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่า มันมีวันหนึ่งหลังจากที่คุณน้อยเสียไปได้คิดหนึ่ง ซึ่งมันเป็นวันโกนพอดี อืม มันก็จะมีเสียงเพลงลอยมาตามลมนะ เสียงเพลงเนี้ยร้องออกมาจากเรือนชานบ้านคุณน้อย ซึ่งมันเป็นที่ที่คุณน้อยอ่ะชอบนั่งรอคุณหลวงประจับษมันจะมีเก้าอี้โยกนะคะเก้าอี้หวายโยก แล้วคุณน้อยแกก็จะถือพัด พร้อมโยกเก้าอี้ไปด้วย ครับ แล้วก็ฮัมเพลง ในระหว่างที่รอคุณหลวงกลับบ้านอ่ะ แล้วท่านก็ชอบร้องเพลงเนี่ย ย่าบอกว่าย่าฟังทุกวันจนจำได้ขึ้นใจเลย พี่ขออนุญาตร้องให้ฟังนะคะ ได้ครับ ลั่นทมระทมรอเธออยากเจอ อยากอยู่เคียงกายเสน่หา โหยหวนมิวายแม้ตายจะอยู่รอเธอ เนี่ยค่ะ ตอนย่าร้องให้เราฟังเนี่ยเรานึกถึงความรักที่คุณน้อยเนี่ย มีต่อคุณหลวงว่ามันมากแค่ไหน เพราะเธอแต่งเพลงนี้ให้กับคุณหลวงแล้วก็ร้องเพลงนี้ทุกวัน จนถึงวันสุดท้ายที่เธอตายพอคุณน้อยเสีย เนี่ย คุณใหญ่ก็ไม้จัดพิธีศพเหมือนคุณเล็กเหมือนกันจัดแบบเงียบๆแล้วก็บอกเปล่าใครว่าห้ามพูดเรื่องเนี้ยออกไปที่ไหนแม้แต่ในเรือนบ้านก็ห้ามพูดห้ามมีใคร เอ่ยชื่อคุณน้อยสักคน เราคิดดูว่าทุกวันนะทุกวันที่เป็นวันโกน มันจะมีเพลงเนี้ยลอยมาตามลมทุกวันโกนของทุกวันโกนเลย เสียงเพลงเนี้ยเจ้าโหยหวนไปตามไปตามลมวันไหนก็จะหนักมาก มีเสียงสะอึกสะอื้นจนยุพาเมียชุดนี่แหละค่ะครับ ก็วันดีคืนดีก็เห็นพระจันทร์สวยดี ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันโกนก็เลยใส่ผ้าถุงออกมาอาบน้ำข้างนอกชาครับ ก็เอาน้ำจากโอ่งมังกรเนี่ยแหละค่ะตักอาบแต่นางดันไปตักโอ่งที่คุณเล็กตายค่ะโอ้ โอ้ยครับ มันก็เลยเป็นเรื่องด้วยว่านางลืม คือไม่รู้โอ่งไหนเป็นโอ่งไหนฮะก็อาบน้ำไปได้สักพัก ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องถามมา อยู่ข้างหลัง ยุพา ยุพาเเล็กไหม เห็นเล็กบ้างหรือเปล่าตามหายน้อยที โอ้ยยุพา หันไปทางเสียงนั้น เสียงมาจากต้นลันทมอ่ะที่ขนาบขั้นระหว่างบ้าน ซึ่งต้องบอกว่าพอยุพาเห็น ยุพาแทบล้มทั้งยืน เพราะว่าดอกลั่นทมทุกดอก ทุกดอกเลยนะพี่ เอ้ย ลุก ทุกดอกเลยนะน้องวีครับเป็นหน้าคุณน้อย โอ้เป็นหน้าคุณน้อยหมดเลย เป็นหัวเล็กๆเล็กๆเล็กๆคือห้อยเต็มต้นไปหมดนะฮะอืมมีแต่หัว มีแต่หน้าคุณน้อย ยุพาเห็นตะลึง แล้วหัวพวกนั้นก็ยังพูดต่อนะคะครับ ยุพาตามหาเล็กทีทียุพาเท่านั้นแหละ่ะยุพาสลบคาที่อยู่ตรงนั้นเลยมุ้น้าจะไหลครับ จนบ่าวไพร่ที่ตื่นมาแต่ไก่โวเพื่อที่จะมาเข้าครัวทำกับข้าว สายตาก็ไปเห็นยุพา ที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่ชานเรือนบ้านคุณน้อยก็เลยรีบเรียกเบ่าไพร่มาดูว่ายุพามมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมานอนสเปะสปะบนเรือนแบบนี้มันน่าเกลียด เออ ก็ปลุกยุพาให้ตื่น คุณใหญ่ก็ทำการสอบสวนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเออเพราะเนี่ย คุณหลวงไม่อยู่ คนที่ใหญ่รองจากคุณหลวง ก็คุณใหญ่เนี่ยแหละค่ะก็ซักไซไล่เลียงกัน ยุพาก็เลยเล่าไปว่าเล่าไปตามความจริงอะคะที่เจอทีเนี้ย มันทำให้คุณใหญ่เชื่อสนิทใจเลยว่านี่มันเฮี้ยนแล้วนะทำแบบเนี้ยคือเพลงเนี่ย สามเรือนไทยเนี่ย ได้ยินทุกวันโกนอยู่แล้วมันมาแต่เพลงมันยังไม่เท่าไหร่ ทุกคนเนี่ย ถ้าคุณใหญ่ไม่สั่งคุณทวดเองที่เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ย ก็ไม่กล้ายุ่ง ถ้าไม่สั่งอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะว่าคุณใหญ่คิดว่ามันไม่ได้มาทุกวัน มาแค่เฉพาะวันโกน แต่ทันเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงมากับต้นลั่นทมแล้วไงครับเธอก็เลยให้คนน่ะ ไปหาหมอผีมาจัดการผีคุณน้อย ครับ อ่า ซึ่งสมัยนั้นก็จะเป็นที่นิยมมากการหาหมอผี คือคุณใหญ่แกคิดนะคะว่านี่เฮียนแล้วนะ ฉันต้องเอาหมอผีมากำราบเธอ แล้วคุณใหญ่ก็ไม่ยอมให้พระเข้ามาสวดในบ้านด้วยนะคะน้องวีคือซึ่งพอคุณใหญ่ทำแบบเนี้ยอืม มันทำให้คุณเล็กเนี่ย คุณเล็กที่เป็นลูกนะคะออกมาปรากฏตัวแทนครับ มายืนอยู่ที่ฝาโอ่งมังกรโอ่งที่คุณเล็กเสียนั่นแหละ หลอนไล่หมอผีพวกนั้นออกไปเออญาติเนี่ยรู้ข่าวพวกเนี่ย มาจากบ่าวไพร่ที่เรือนคุณน้อย มาเล่าให้ฟังตลอด อะไรจริงไม่จริงไม่รู้ รู้จั่รู้เพียงแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้คือเพลงที่คุณน้อยร้องทุกวันโกรธอันนี้ยย่าได้ยินจริง ๆ เพราะเรือนชานมันใกล้กัน มันทำให้ย่าท่านนะคะไม่ค่อยออกไปวิ่งแถวนั้นเลยเพราะว่ากลัว กลัวเจอผีคุณน้อย ครับ แล้วยิ่งคุณใหญ่อ่ะเอาหมอผีมาปราบ เท่าไหร่เชื่อไหมน้องวีจะกี่ราย กี่รายก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งคุณหลวงกลับมา จึงมีการสอบสวนกันขึ้น คือเสียใจก็เสียใจนะเพราะว่าลูกตาย แล้วเมียก็ดันมาตายตามไปอีกคนทำไมมันเป็นแบบนี้คุณหลวงท่านก็ไม่ยอมเพราะว่าท่านรักของท่าน ไหนจะไอชิดที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกละ่ะ ครับ ท่านก็สืบเลย จนท่านเอาความจริงมาจนได้มารู้ภายหลังว่าที่ชิดเนี่ย ส่งจดหมายไม่ถึงมือตนน่ะ เพราะว่าถูกคนรับใช้ของเรือนคุณใหญ่ฆ่าโดยการปาดคอแล้วถีบตกน้ำค่ะมันทำให้คุณหลวงท่านโกรธแล้วก็เกลียดคุณใหญ่มาก ครับแต่ไอ้ครั้นจะไล่ก็ไล่ไม่ได้ เพราะว่าเป็นเมียตกเมียแต่งที่ในสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกว่าเมียพระราชทานนะะใช่อืมพอคุณหลวงกลับมา คุณน้อยกับคุณเล็กหายไปเลยค่ะไม่มีปรากฏตัวเลย ไม่ต้องใช้หมอผีคนไหนสำนักไหนมาปราบเลย ครับ ย่าบอกว่าเขาสองคนน่ะ น่าจะรอคอยคุณหลวงกลับมา กลับมาบ้านค่ะ ครับ พอคุณหลวงกลับมาแล้วก็เลยไม่ไม่มาปักปรากฏตัวให้เห็นหรือประร้องผิดต่าง อืม หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย คุณหลวงก็ไม่ได้มีรักใหม่นะครับ และก็ไม่ยอมกลับไปเรือนใหญ่อีกเลย อยู่แต่เรือนลั่นทมจนกระทั่งเสียชีวิตที่เรือนนั้นและเสียตรงที่เดียวกับคุณน้อยเสียด้วยค่ะคือตรงเก้าอี้โยก เรื่องก็จะประมาณนี้ค่ะน้องวีโอ้โห มันเป็นเรื่องราวของคุณหลวงในสมัยก่อนจริงๆ นะพี่ติกิไอเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าสมัยก่อนเนี่ย คนโบราณในยุคนั้นเขาเชื่อว่า การมีภรรยาเยอะ เนี่ย มันมันคือการที่แสดงถึงบารมีในการที่จะปกครองคนในบ้าน นะฮะทีนี้คือปลายรัชกาลที่หกพอดีอ่ะใช่ค่ะ พอดีเนี้ย ไอเรื่องราวเหล่านี้มันมันก็เป็นเรื่องที่พ่อแง่แม่งอนมาแต่นานแล้วนะเนาะกิติกิคือไม่ว่าถึงถึงแม้คุณจะดูแลไหวก็จริง แต่คุณบังคับไม่ได้หรอกครับ ให้เมียให้เมียใหญ่กับเมียเมียน้อยเมียเล็กเนี่ยจะไม่ทะเลาะกัน มันมันเป็นเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้มันยาไม่ได้แหละมันยากมากนะฮะมันมันยากเหลือเกิน เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วพอในจังหวะที่คุณหลวงต้องไปทำงานราชการหรือใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ย ความขัดแย้งภายในครอบครัวมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อย ๆ คือหาวิธีใดๆก็ได้ค่ะให้คุณเล็กตาย ต้องบอกอย่างนี้ ผมก็เลยบอก ใช่ เพราะว่า คือแล้วลักษณะคุณทวดนะคะ เป็นคนพูดเองเลยนะคะ บอกกับย่าแล้วก็เด็กๆในบ้านว่า คุณน้อยกับคุณเล็กเนี่ยเขาตายไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่น่าจะเจอกันอันนี้ย่าก็ถามว่า เอ๊ะทำไมไม่เจอกันล่ะ คุณทวดเขาบอกว่า คือทั้งๆทที่อยู่ใกล้กันน่ะ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกัน เพราะว่าองค์มังกรที่คุณเล็กเสียนนะคะมันติดอยู่กับกับต้นลั่นทมเลยนะคะครับ แต่เขาอะมองไม่เห็นกัน ใช่ เพราะว่าไม่งั้นยุพาเนี่ย ไม่มาเล่าให้ฟังหรอกค่ะ ว่าคุณน้อยเนี่ยเธอตามหาคุณเล็กมาตลอดแต่หาไม่เจอ ใช่ ใช่ ผมอะไม่ได้ยินไม่ได้ว่าได้ยินเรื่องนี้จากพิติกิครั้งแรกนะ ผมเคยมีโอกาสได้รับฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งที่เขารู้สึกว่า แฟนเขาเสียแล้วเขาแล้วเขาเสียตามไปอ่ะ แต่ทีเนี้ยไอตัวของฝั่งผู้ชายมาตามหาแฟนทั้งทั้งที่เสียชีวิตไล่เรียกัน แล้วก็จากสถานที่เดียวกัน เออ ไม่เจอกันนะครับ ต้องบอกแบบนี้นะ ที่คาดหวังใครใครเคยได้ยินว่า โอ้ตายใกล้กันตายอยู่ด้วยกันตายที่เดียวกันต้องได้เจอกันไม่ใช่นะ คนละเวลา คนละวาระ ก็คนละภพภูมิไปเลยนะ อืม ต้องค่ะ อืมพิษพิก็ย่าย่าค่อนข้างหลอนนะเพลงอะค่ะ เพลงที่ฟังเนี่ย ย่าจำได้แม่นแล้วก็จดลงในสมุดบันทึกเลยว่า เพลงเนี้ย คือ คือเราอะจดต่อจากย่าเลยเพราะว่าเพลงมันเพราะจริง แต่ว่าเวลาที่เลยเที่ยงคืนจีหนงตีสองมาฟังเพลงอะไรแบบนี้คือมันหลอนนะผมจะบอกพี่ติกิอยู่พอดีเลยก่อนเมื่อพี่ติกิพูดเมื่อตะกี้พี่บอกว่าผมจะขอแบบพี่ติกิฟังเนื้อร้องเมื่อตะกี้อีกสักรอบได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะ หลอนมาก ใช่เพราะว่ามันเป็นวันโกนด้วยเนาะอืมลันทม กระทมราเธอ อยากเจอ อยากอยู่เคียงกายสนิหาโหยหวนมีวายแม้ตาย จะอยู่รอเธอค่ะ นผม ไม่ผมไม่แน่ใจพิติกิได้มีโอกาส ดูสตรีมมิ่งไปด้วยตอนพิติกิเล่าไหม ไม่ได้ ดู ค่ะ ผมจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนพิติกิร้องรอบแรกอะตัวผม มุดไปติดเบาะแล้วนะไปติดอยู่กับเก้าอี้ผมอะคือเฮ้ยฟังไปมันขนหัวลุกมันขนตัวลุกไปหมดเลย อ่ะ คือความรู้สึกเฮ้ยเพลงน่ากลัวมากนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเพลงที่เพราะ พราะเลยแหละและเนื้อก็ดีมาก แต่ประเด็นคือ พอมันฟังในจังหวะของเรื่องอะเรื่องนี้มันเล่าเกี่ยวกับ แล้วคนตายร้อง แล้วคนตายร้องด้วย ใช่ มันเป็นการรอคอยของใครบางคนที่รักมาก แล้วก็รอจนเสียชีวิตอ่ะโอ้มันน่ากลัวจริงๆ มันกลายเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วสยองไปในอีกในนึงจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์